มวยเป็นเกมการต่อสู้ของลูกผู้ชาย อันต้องใช้ทักษะ สมองและการฟิตซ้อมของร่างกายให้แข็งแกร่งสมบูรณ์ และเหนือสิ่งอื่นใดคือหัวใจของนักสู้ ซึ่งคุณสมบัติเหล่านี้มีอยู่เต็มเปี่ยมในคนไทยทุกๆคน